It's never too late to start again นี่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ช่วยเป็นกำลังใจกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะ